ครับเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัย 13 ปีก่อนนะครับ ในสมัย 13 ปีก่อนเนี่ย ผมพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ต้องบอกก่อนเลยว่าบริษัทของผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับยางมะตอย ครับ ก็คือรเป็นยางมะตอยที่ปูถนนธรรมดาเนี่ย ครับอืมอืมอืมอืมอืมดน้าทางด้านทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยสองข้างฝั่งเนี่ย มันจะเป็นป่า ครับ ยาวๆเลยระยะราวๆสักห้าร้อยเมตรเนี่ยทุกๆวันเนี่ย เราก็จะเดินกลับอย่างนี้ ชินตาเลยก็คือ มองไปสองฝั่งเนี่ยเราก็จะเป็นป่ากระถินแล้วก็กองทะเลเก่าๆครับ พอวันเวลาผ่านเนี่ย ไม่นานก็มีบริษัทใหม่ที่เขาเข้ามา แต่นี่มันแจ็คพอตมากกว่านั้นคือบริษัทใหม่ที่เข้ามาเนี่ย มันคือบริษัทที่รับรถมารีโนเวทเพื่อขายเป็นมือสองอีกทีหนึ่ง หมายความว่าเอาซากรถมาทำแล้วขายอีกทีหนึ่งเหรอพี่ ถูกต้องครับ จากสองข้างฝั่งที่เป็นป่ากระถินเป็นกองพลเลทที่ผมเล่าไปเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอะมันกลายเป็นสุสารรถไปเลยอะระยะห้าร้อยเมตรที่ผมเล่ามาเนี่ยครับ คือสองข้างฝั่งเนี่ย ฝั่งด้านขวาเนี่ยเป็นสภาพที่ยังพอโอเคเหมือนส่งซ่อมธรรมดาครับ แต่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ย คือสภาพรถเนี่ยคือเรามองออกเลย ว่าเจ้าของรถต้องต้องต้องเสียชีวิตแน่ๆ เพราะว่ามันเละแล้วอ่ะครับ ทุกๆวันเนี่ย ทีนี้เราก็เดินกลับเข้าในหมู่บ้านเนี่ยทุกๆวันเลยจากการใช้ชีวิตเนี่ย ทุกๆอย่างมันก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป แล้วที่มันสยองกว่านั้นคือ ด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ย มันมีประวัติอยู่แล้วอ ไอ้ตรงเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ย คือมันคือมันเกิดขึ้นที่ด้านหลังของหมู่บ้านผมนะครับ มันเป็นเรื่องที่พีคมากในช่วงช่วงปีนั้นเลย ก็ทุก ๆ ปีเนี่ยเราก็จะทำบุญหมู่บ้านกันเป็นประจำอยู่แล้ว ทำบุญเลี้ยงผีทำบุญแบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับจนมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงนั้นก็เป็นเหมือนทุก ๆ ปีเราก็นั่งสังสรรค์กันกินเลี้ยงตามประจำปี ทำบุญไหว้ผีอะไรกันแต่สับแล้วอืม ผมเนี่ยมีลุงคนหนึ่งที่ผมเนี่ยสนิทด้วยแกชื่อว่าลุงเชาแกจะเป็นลูกน้องพ่อผมอีกทีหนึ่งคือ พ่อผมเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาก็มีลูกน้องเป็นมือขวาเขาอะชื่อลุงเชาเขาก็จะสนิทกับผมด้วย ครับวันนั้นแกก็สังสรรค์เพลินเลยโอ้โหจนสี่ห้าทุ่มแล้วเนี่ย ผมนึกได้ว่าหน้าที่แกเนี่ย จะต้องไปดูดน้ำของด้านล่างของหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เลยครับแกจะต้องไปดูดน้ำอย่างเงี้ยทุกๆวัน ก็คือเอารถดูดน้ำไปดูดน้ำนะครับ ครับ เพื่อที่จะมารดน้ำต้นไม้ในหมู่บ้านแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับ เหมือนจิตอาสาบริษัทของบริษของบริษัทครับ อืม ทีนี้ คือผมก็เลยเตือนแกอุ้ยลุงเชาลุงเชาลืมไปดูดน้ำหรือเปล่าเนี่ย ลุงเชาก็สะดุ้งขึ้นมาเลย แกบอกเออเฮ้ย ลืมเลยถ้าเกิดพรุ่งนี้ ยังไม่ไปเอารถไปดูดน้ำเนี่ยต้องโดนด่าแน่ๆเลย ครับ ต้องโดนว่าแน่ๆเลยผู้ว่าจ้างจะต้องว่าแน่ๆเลยอคือแกก็ กลัวด้วย แล้วก็ ใจหนึ่งก็กลัวเพราะว่าด้านหลังหมู่บ้านเนี่ย เขาเล่ากันต่างๆ นานาเกี่ยวกับ เรื่องผีเอะเพราะคนนู้นคนนี้เจอ คนนั้นไปหาปลาก็เจอ ครับ เขาเล่ากันต่าง ๆ นานาเลย แต่เราสองคน แล้วหลาย ๆ คนเนี่ยที่เขายังไม่เคยเจอเนี่ย มันก็เยอะ ผมก็ได้ยินมาบ้างแต่ผมก็ไม่ได้เคยไปเจอด้วยตัวเองครับเพราะว่าช่วงนั้น ผมอายุสิบหกสิบเจ็ดครับ วันนั้นลุงเชาวกก็ทำหน้าเสียแล้วจะหาเพื่อนไปก็แต่ละคนก็เมาหมดเลยมีผมคนเดียวที่ไม่กินแกก็เลยบอกสองไปเป็นเพื่อนลุงหน่อยดิด้วยความที่ผมเป็นเด็กเนี่ย บวกกับลุงชาวเมาเนี่ยเวลาจะเมาเนี่ยจะพูดง่าย ผมก็เลยบอกว่า ลุงเช้าผมไป ผมไปด้วยได้นะ แต่ผมไม่ฟรีนะบอกก่อนลุงเช้ากก็บอกเอาโอเค เดี๋ยวดูก่อน แกก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาเนี่ย ให้ผมสามสิบบาท อืมสามสิบบาทเนี่ยสมัยเมื่อสิบสามปีก่อนเนี่ย ผมว่าเยอะนะเยอะมากสำหรับเด็ก ผมก็โลภเลย โอเค ตอนนั้นเราก็ไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นนะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปกับแก ครับ ตอนนั้นเราก็โอเค ไปที่รถเก่าๆเป็นรถดูดน้ำเก่าๆ คันแบบเก่าๆ เลยเราก็ โอเคปะทีนี้เราก็ขี่รถกันไปด้านหลังหมู่บ้านเนี่ยก็จะไปถึงบ่อน้ำในระยะทางมันประมาณสักสองกิโลได้ อืระหว่างที่เราขี่ไปเนี่ยเราก็เปิดเพลงเบาๆ ชิวๆกันไป แกก็ร้องเพลงไปของแกเนี่ยด้วยความที่ภาษาแกเป็นคนอารมณ์ดีด้วยแกก็ร้องเพลงไปผมก็นั่งฟังแล้วหัวเราะตามแกไป ตลอดทางในสองข้างทางหนึ่งมืดหมดเลยเป็นกองเหล็ก ตกเก่า ลาดยาวเลยยาวๆเลย จนเกือบถึงบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีกองขยะ แล้วก็จะมีที่กลับรถ โอเค เราก็ทำเหมือนทุกครั้งเลยครับเพียงแค่ว่าวันนี้เรามาสี่ทุ่มแค่นั้นเองอืเราก็ไปกลับรถตรงกองขยะ อ่า ทำเหมือนเดิมเลยทีนี้แกก็ถอยหลังไปเอาหน้าออกมาก็คือ เหมือนเราหันข้างให้บ่อน้ำขนาดใหญ่ มันจะเป็นบ่อน้ำด้านหลังหมู่บ้านครับกว้างเลย ผมก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะสิ่งที่มันชินด้วยความเคยชินด้วยเรามากับเขาบ่อย เราก็เอาสายดูดน้ำเนี่ย ยกไปวางในบ่อน้ำ ก็เปิดเครื่องสูบน้ำปกติเลย มันก็ค่อนข้างที่จะชินตาและบวกกับ คือเราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วแหละไอ้ป้ายเนี่ย คือในบ่อน้ำทั่วไปเนี่ย มันจะเขียนคำว่าห้ามตกปลา ใช่ไหมที่เราจะชินตากันทั่วไปเลย ครับ แต่ที่นี่ไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะที่นี่เขียนว่าระวังผีดุ เฮ้ยเดี๋ยว ระวังผีดุ ถูกต้องครับระวังผีดุเขียนในบ่อน้ำเลยเฮ้ยมันเป็นบ่อน้ำที่แปลกมากเลยนะ เออ คือคือเจ้าของที่เขาคิดยังไงไม่รู้ว่าเขียนป้ายเหมือนเอาสีไปสีแดงๆนะเขียนว่าระวังผีดุเออ ผมก็เห็นชินตาแล้วแหละแต่เราไม่เห็นตอนเนี้ยตอนสี่ทุ่มเนี่ย เราก็พยายามไม่มอง เราก็หันหน้าไปทางอื่น เออ เราก็พยายามชวนแกคุยนู่นนี่นั่นเพลินๆกันไปเพื่อกบความกลัวด้วยเพราะมันเงียบ แล้วเราอยู่กันแค่สองคน ครับ ตอนนั้นเนี่ย เราก็ระหว่างที่คุยคุยเนี่ย ลุงแกก็ปมยิ้มแปลกๆแล้วแกก็บอกว่าไอ้สองมึงเชื่อเรื่องที่พวกเขาเล่ากันไหมวะ ทีนี้ผมก็เลยเบรกลุงกันเลยว่าเอ้าแล้วลุงจะพูดทำไมเนี่ย คือเราอยู่กันแค่สองคนนะเนี่ยลุงแกก็หัวเราะแล้วแกก็บอก โอ๊ยผีเผลอที่ไหนไม่มีหรอกครับ อันนี้อันนี้ขอโทษนะถ้าเป็นผีผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวกูจะจับทำเมียเลยแต่ก็หัวเราะตามภาษาของคนเมาอะนะตอนนั้น ครับ ผมว่า เฮ้ย โอ้ลุงแกก็คือผมก็หัวเราะนะ แต่ผมหัวหัวเราะแบบแห้งๆอ่ะคือตอนนั้นเราก็ เอาแล้วไงลุงจะพูดอะไรของแกวะเนี่ยคือตอนนั้นแกก็พูดไปเรื่อยเลยผมก็พยายามแบบมองบ่อน้ำมองมองไปทางนู้นทางนี้ครับสักพักหนึ่งเนี่ยผมสังเกตในด้านหลัง เนี่ยมันก็จะมีต้นลูกว่า เป็นต้นขึ้นกันคู่กันเลยนะต้นใหญ่อืญ่อยู่ห่างออกไปประมาณสักสิบเมตรได้ครับ ไม่ไกลเนี่ย คือแสงไฟของรถเนี่ย มันก็จะเป็นแสงไฟแดงๆตรงตูดรถนะมมันกำลังส่องไปทางต้นไม้ครับ ักพักหนึ่งเลยคือเรารู้สึกเหมือนมันต้นไม้เนี่ย มันขยับตอนแรกเนี่ยมันขยับเบาๆผมก็คิดว่าอ๋อ มันก็คงเป็นลมทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแหละ แต่ทีเนี้ย มันเขย่าแรงถึงขนาดที่ว่า นกที่มันกำลังนอนเนี่ย มันแตกรังออกอะอุ้ยครับคือคือมันแตกรังออกแล้วมันก็บินกระจายออกไปหมดเลย คือมันเขย่าแรงถึงขนาดที่ว่าเรามองด้วยตาเปล่ารู้เลย ว่ามันกำลังขยบแล้วมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆอะทีนี้ อนนั้นผมก็เลยหันไปมองกับลุงเชาเนี่ย จากลุงเชาแกพูดไปเรื่อยเนี่ยต่างคนต่างเงียบเลยทีนี้ครับผมก็มอง ไอ้ต้นไม้เนี่ยมันเขย่าฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบรัวๆเลย สักพักหนึ่งเลย มันมีก้อนอะไรไม่รู้ว่าตกลงมาที่พื้นนั่นเป็นก้อนขาวๆกลมๆคือตกลงมาเนี่ยมีเสียงวัตถุตกลงที่พื้นเลยนะมันดังตุบเลย ผมก็เฮ้ยคือตอนนั้นอะผมกับลุงเชาเนี่ยเฮ้ยพร้อมกันเลย ผมก็บอกเอาแล้วลุงเชาอะไรอะ่ะคือตอนนั้นเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดแต่มันเห็นเป็นไฟสีแดงๆมันส่องพอมองเห็นได้ว่ามันเป็นก้อนกลมๆขาวๆเนี่ยมันตกมาจากต้นไม้แล้วมันก็อยู่นิ่งๆอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยผมพยายามเดินอ้อมข้างรถไปเพื่อมองใกล้ๆเราก็พยายามชฉง้อหัวมองว่ามันคืออะไรคือต่างคนต่างเงียบแล้วมองไอ้เจ้าสิ่งๆเนี้ย สักพักหนึ่งเลยคือ สิ่งที่มันไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะยังไงอ่ะเออไอ้ลูกกลมๆที่เราเห็นเนี่ยอย่านะ มันไม่ ได้ อยู่ มันไม่ได้อยู่นิ่งแล้วทีนี้ เออ มันกิ้งไปมา มันกิ้งไปมาซ้ายขวาไปมา หมายถึงมันกิ้งเองโดยไม่มีอะไรไปเขี่ยไปจับมันเลยเหรอ อ่าใช่ครับมันกิ้งไปมากิ้งไปมาผมว่าเฮ้ย ลุงเช้าอะไรอะ่ะ ลุงแกก็บอก จะไปรู้ได้ไงกูก็มากับมึงนี่แหละคือทีนี้เราก็มองกัน ไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปขึ้นมา แล้วมันหยุดทีนี้ พอมันหยุดปุ๊บมันค่อยๆตั้งขึ้นนะทีนี้ พอมันตั้งขึ้นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่า ไอสิ่งที่มันอยู่ในผ้าขาวที่มันห่ออยู่เนี่ย มันคือหัวคนนะคิดแล้ว แล้วไอที่เรารู้ได้เพราะว่า พอมันตั้งขึ้นมาเนี่ย เราเห็นรอยนูนของคิ้วคนนะเห็นจมูก และเห็นปากที่กำลังยิ้มอยู่ในผ้าขาวอ่ะพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บ ลุงเชาเนี่ย คือไม่ได้พูดอะไรผมหันไปปุ๊บลุงเชาก็วิ่งขึ้นรถไปแล้วครับเหลือผมคนเดียวที่อยู่หลังรถแต่ทีนี้ เออ ลุงเชาแกขึ้นรถได้แกแกขี่ออกไปเลยอะตอนนั้น เอ้า แล้วคุณสองอะคือวินาทีนั้นอะผมรู้เลยว่ายังไงผมก็วิ่งอ้อมไปขึ้นรถไม่ทันแน่ๆเลยครับ คือผมมั่นใจแล้วแหละว่าลุงเชาทิ้งผมแน่นอนเลยตอนนั้น เออทิ้งกูแน่แหละช็อตเนี้ยเออครับ คือวินาทีนั้นน่ะ มันมันเสี้ยววินาทีจริงๆอ่ะจังหวะรถออกเนี่ยแกไม่รอหรผอกมก็โดดเกาะด้านหลังรถนะมันจะเป็นบันไดที่ว่าสามารถปีนไปได้านหลังรถได้เนี่ย ครับ ผมก็โดดเกาะไว้ทันทันพอกระโดดเกาะไว้ทัน เนี่ย พอรถออกไปปุ๊บเนี่ย ไอ้ก้อนเนี่ย มันกิ้งตามหลังรถมาด้วยอะทีนี้ มันกิ้งตามหลังรถมาสายตาผมเนี่ยมองแต่ก้อนกลมๆเนี่ย ครับ คือลุงแกก็ขี่กระตุกกระตุกกระตุกกระตุกเหมือนรถมันเก่าอะเออ แล้วแกใส่เกียร์ไอ้ท่าไหนไม่รู้รถมันกระตุกเหมือนจะดับอะเออเออเออเออไอ้ไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันก็กิ้งตามหลังมาแบบ คือจะถึงรถอยู่แล้วว่าห่างแค่แบบไม่กี่เอื้อมมือใช้อย่างนี้ดีกว่า เออเออคือตอนนั้นเนี่ย ผมพยายามแบบตะโกนไปเอ้ยลุงเช้าขับไวๆหน่อยลุงเช้าขับไวๆหน่อยครับ แต่ก็ตะโกนกลับมากูขี่ไว้ไม่ได้ กูขี่ไว้ไม่ได้ เราก็เถียงกันเองนะทีนี้คือเถียงกันแต่ผมก็ตะโกนไปว่าลุงเช้าขับไว้เลยแต่ก็ตะโกนกลับมาขี่ไว้ไม่ได้ขี่ไว้ไม่ได้ คือระยะสองกิโลเนี่ยมันดูเหมือนนานมากเลยผมละสายตาจากไอ้ก้อนกลมๆนี้ไม่ได้ มันต้องระวังตลอดไงคุณสองมันต้องเป็นความรู้สึกความรู้สึกมันต้องแบบไม่รู้มันจะถึงเราตอนไหนอะแล้วอิตาลุงก็ขับไม่ขับไปให้มันเร็วๆอะเนาะ แกแกขี่กระตุกผมในตอนนั้นผมคิดว่าแกเมาจัดแกเลยแบบ ด้วยความที่แกอาจจะตกใจหรือลนอะไรหรือเปล่า แกขี่รถเหมือนจะดับอ่ะมันก็คึกคึกคึกคึกคึกคึกไปตลอดทางเลยคือสองกิโลเนี่ยเหมือนนานมากเลยผมสองชั่วโมงจ้องไอ้ลูกเนี่ยเออสองกิโลนรกสองกิโลอ่ะทีนี้พอเข้าเขียนโรงงานเนี่ยไอ้ลูกลูกเนี้ยมันก็กิ้งตกข้างทางไปคือเราก็เลยไปคุยกันว่าเฮ้ย ลุงเชาทำไมลุงเชาไม่ยอมขี่ไวๆทำไมไม่เหยียบเลย ลุงเชาก็บอก ไอ้บ้าขี่ไวได้ไงอ่ะเจ้าของของหัววิ่งนำหน้ารถอยู่ โทษครับอุ้ยมีตัวมีตัวตอนนั้นเนี่ยเราเราก็เลยไปไปเล่าเรื่องเนี้ย ให้กับชาวบ้านฟังแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้กับพ่อผมฟังครับ ก็คือผมก็กลายเป็นกลุ่มของชาวบ้านเลยที่เขาไปเล่ากันต่างๆ นานา ว่าเจออย่างนี้เจออย่างนี้ ผมก็คือหนึ่งในนั้นเลยตอนนั้น ครับ ทีนี้เราก็เลย ถามว่าลุงเชาไปเจออะไรลุงเชาเจอแบบไหนในตอนที่ลุงเชาเจอครับ ลุงเชาบอกว่า ไอตอนที่เห็นว่าไอหัวนั่นน่ะมันมันตั้งขึ้นมา แล้วเราเห็นว่าเป็นหน้าคนเนี่ย จังหวะนั้นน่ะ คือคิดแล้วกูทิ้งมึงแน่ๆถ้ามึงไม่รีบขึ้นรถอ่ะแกก็ทิ้งผมจริงๆตามที่แกคิดอ่ะเออ พอจังหวะที่แกขี่ออกไปได้เนี่ยแกขี่ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ย แกเห็นคนเนี่ย วิ่งออกมาจากข้างป่าวิ่งออกมาจากข้างป่าแล้วก็เทียบข้างรถกันเลย เทียบข้างรถนิดนึง แล้วก็วิ่งแซงไปข้างหน้าเนี่ยคือแกมอง แกมองแบบตอนแรกมองเห็นไกลๆมันมันเห็นไม่ชัด มันจะเห็นแค่ครึ่งตัว เพราะว่าแกเปิดไฟต่ำแกก็จะเห็นด้านซีกบนเนี่ยมันจะมืดๆแกก็ไม่เห็น แต่ทีเนี้ยไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะด้วยความที่แกรีบขี่เนี่ยรีบขี่แล้วก็ไปใกล้เรื่อยๆพอใกล้เรื่อยๆปุ๊บแกเห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะไม่มีหัวครับ แกเลยมั่นใจว่า ไอ้เจ้าของหัวกำลังวิ่งนำหน้ารถอยู่ เออ แล้วเหมือนไอ้หัวเนี่ย กำลังไหลตามเหมือนไหลตามร่างไอ้ร่างที่กำลังวิ่งนำหน้ารถอยู่ก็คือปิดหน้าปิดหลังเลยทีนี้ แกก็ขี่เร็วก็ขี่ไม่ได้ทีนี้ครับ ทีนี้เราก็ลงมาคุยกันว่า โอ้โหเราไปเจออะไรกันมาเนี่ยแล้วไอเรื่องพวกนี้มันมันเกิดจากอะไร ผมก็เลยไปถามพ่อพ่อก็บอกเอ้ยไอเรื่องอย่างนี้มัน มันไม่มีคนเคยเจอนะไอหัวกิ้งตามไอหัวอะไรที่พวกเองเล่าเนี่ยเองไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าลุงดีทีนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อสองวันได้อ่ะ ผมก็นึกออก คือมันอาจจะเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้นะ อันนี้ผมไม่รู้นะออในสมัยนั้นน่ะสิบหกเอ่อตอนนั้นผมอายุสิบหกก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่ากล้อง เป็นตัวแสบในกลุ่มเลยแกจะเป็นคนแบบ บ้าบอบอๆทีนี้ในช่วงนั้น เนี่ย เราก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นสไลด์กองดินนะครับครับ มันจะเป็นกองดินสูงเลยที่เขาจะมาวางไว้ผสมเกี่ยวกับ ยางมาตอยแต่วางสูงๆเลยกองพนูนเลย จะมีกองดินกองทรายกองหินใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะซื้อพวกฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ย ไปเล่นสไลด์กองดินกัน ครับ ระหว่างที่เราเล่นเล่นกันเนี่ย ก็เหมือนเดิมแลวก็เจ้าประจำมาพี่ก้องนี่แหละเหมือนเดิมเลย แกก็บ้าๆบอๆแกก็เล่นสไลด์กองดินไม่รู้ไปทำไม่ท่าไหนอ่ะไปสไลด์ไปชนกระสานนะครับ แล้วไม่ใช่สารธรรมดาด้วยนะสารที่เขาไหว้ผีทีนี้หัวหมูที่เขาถวายก็อย่างที่ผมบอกว่า ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงปีใหม่มันเป็นช่วงที่เขากำลังไหว้ผีพอดี แล้วก็ไปชนสารล้มพอสารล้มปุ๊บหัวหมูก็กิ้งเลย ที่เขาถวายผีอ่ะพอกิ้งปุ๊บ แทนที่แกจะตกใจกลัวหรืออะไร อย่างนี้แกไม่ได้อย่างนั้นนะ แกกลับเอาเท้าเขี่ยเขียหัวหมูแล้วแกก็หัวเราะโอ้โหด้วยความที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็หัวเราะด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อเดินมาเห็นปุ๊บพ่อก็ว่าผมสองคนใหญ่เลยว่าเอ้ยมุกมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง แกก็เอาเหมือนผ้าขาวเนี่ยครับ ที่มันเป็นเชือกดึง ปุ๊บมันก็จะปิด เอาใส่หัวหมูอะแล้วแกก็ดึงเชือกมัดแล้วแกก็เอาไปผมก็ไม่รู้นะว่า แกเอาไปทิ้งไหน แต่มาถามพ่อที่หลังเนี่ยพ่อบอกว่าเอาไปทิ้งที่กองขยะด้านหลังนั่นแหละซึ่งมันมันอาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่า เดี๋ยวจะว่าไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นหัวหมูไม่น่าใช่อ่ะ มัน ไอ้ที่ผมเห็นนะยังไงมันก็คือหัวคนนะไม่ใช่หัวหมูแน่นอนอ่ะ ใช่ดิมันไม่มีทางอันนี้คือหมูได้หรอกเออ อันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งอ่ะครับ เหตุการณ์ที่สองเนี่ย มันเกิดขึ้น ตอนที่ผมกับลุงเชาเหมือนเดิมเลยอะเออ เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นต่อจากผ่านไปสักสี่ห้าเดือนได้ ครับ เรื่องเนี้ยมันก็ค่อยๆลืมไปแล้วตอนนั้นก็เหมือนเดิมเลย เราก็นั่งสังสรรค์กัน ผมก็ไม่ได้ดื่มเหมือนเดิมเลยลุงแกก็ เมาเต็มที่เลย รู้สึกว่า คนที่ทำงานเนี่ยเขาจะถูกรางวัลใหญ่ อืมเขาก็เลยฉลองกัน อ่าลุงเชาสายฟรีมาแล้วพอฟรีปุ๊บแกเมาเต็มที่เลยอ่า รอบเนี้ย คือระหว่างที่กินกินกันไปเนี่ยกับแก้มหมด แล้วมันก็กำลังจะเที่ยงคืนด้วยตอนนั้น เอ๊จะไปซื้อที่ไหนได้ในเวลานี้ เมื่อสมัยสิบสามปีก่อนมันก็ยังไม่เจริญมากนะแล้วก็บวกกับจะเมาหนักด้วย แกก็เลยไม่อยากไปไหนแกก็นึกยังไงไม่รู้อะครับ แกหันมามองหน้าผลสองกับแก้มหมด อ้าวหมดแล้วมันยังไงล่ะป่าเออป่าไปหากับแก้มกันดีกว่าผมก็เลยถามเอ้าแล้วป่าจะไปหาที่ไหนแกก็บอก นี่ไงล่องนาข้างโรงงานเนี่ยกุ้งฝอยมันเยอะ ยิ่งกลางคืนเนี่ยเต็มเออเวลาไปจับกุ้งฝอยนะไปกลางคืนเนี่ยเลยมันชอบเล่นไฟ เอาไฟส่องเนี่ยมันกระโดดเข้าสวิงเลยบอกใช่เหรอลุงใช่ดิผมก็เลยบอก อ่ะ ถ้างั้นไม่ฟรีนะเขาจะพาผมไปอด้วยความที่ผมลบเงินอยู่แล้วสมัยนั้นเนี่ยครับ เหมือนเดิมเลยฮะสามสิบบาท แต่ทีเนี้ยผมนึกขึ้นได้ว่า เฮ้ยลุงเชาจำไม่ได้เหรอว่าเราเคยไปเจออะไรกันด้านหลังอะลุงเชาบอกเฮ้ยผีเผลอที่ไหนมีเอาอีกถ้าเองกลัวนะ ไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไปถึงด้านหลังหรอกเนี่ยอยู่แค่บริเวณด้านข้างโรงงานเนี่ย มันยังมีไฟอยู่เดี๋ยวเราไปด้วยกันเนี่ยเดินแค่บริเวณด้านข้างโรงงานนี่แหละไม่ต้องไปด้านหลังหรอก ทีนี้เราก็โอเคโอเคอ่ะเอาแค่บริเวณข้างโรงงานนะป๋าดีเราก็ไปด้วยกัน เหมือนเดิมเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ช้อนกุ้งเนี่ย มันก็จะเป็นร่องนาแบบ กว้างเราเราสองสามเมตรระยะทางเนี่ยก็นานหนึ่งอะครับยาวเป็นเกือบเกือบกิโลเลย อื เราก็ช้อนกันเพลินเลยตอนนั้น เราก็ช้อนข้างโรงงานเนี่ยมันก็มีไฟอยู่ในช่วงแรก ๆอ่ะ แต่ระหว่างที่เราผมช้อนๆไปเนี่ย คือมันก็ มันได้เยอะจริงๆอย่างที่แกพูดเลยอ่ะ คือกุ้งเนี่ยมันกระโดดเข้าสอีกตามที่แกพูดเด็เลย อืมคือตอนนั้นเนี่ยมันมันเพลินมากเลย ผมก็ช้อนเพลินเลยยาวไปเลยไม่รู้นานเท่าไหร่อ่ะ ครับ จนจนผมรู้ตัวอีกทีเนี่ย คือผมเห็นแสงไฟโรงงานเนี่ยมันไกลตัวเองแหละ แล้วตรงบริเวณที่ผมช้อนเนี่ย มันจะอยู่ด้านข้างของ เอ่อ อยู่ไปจากโรงงานแล้วครับ แล้วมันจะมีป้ายเขียนว่าสิ้นสุดทางโรงงาน ก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าเนี่ย ไม่ได้เขตโรงงานแล้วนะตรงบริเวณเนี้ยผมก็โอเคเลยป้ายไปตอนนั้น มันช้อนเพลินมื่อบวกกับผมก็พูดกับลุงวิชาโอ้โหได้เยอะขนาดเนี้ยครับ เราช้อนไปขายด้วยดีกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปขายคนในหมู่บ้านดีกว่า น่าจะได้หลายตังค์ ครับ ระหว่างที่เรากำลังช็อตช้อนไปเนี่ย คือ ผมสังเกตเห็นเนี่ยด้านหลังนาเนี่ย ระยะเราเราสักร้อยเมตรได้ คือผมก็จะถึงด้านหลังนาแหละ ผมก็เห็นตุ๊กตามันเป็นเหมือนหุ่นไล่จ่าวางวางแบบไม่เป็นระเบียบนะเราลาวสักสี่ห้าตัวได้ มันมีหุ่นไล่กาตัวหนึ่งที่มันอยู่ด้านหลังสุดเลย มันมีรูปร่างเหมือนกับคนเลย ครับ ทั้งลักษณะทั้งการท่าทางการยืนและ การออกแบบเนี่ยคือเหมือนคนทุกอย่างเลย เพียงแค่ว่าเรามองดูออกกันว่าเนี่ยมันคือหุ่นไล่กาครับ เพราะว่าเขาเอาเหมือนกับกระสอบข้าวครับ ที่มันจะเป็นหนาๆสีน้ำตาลเนี่ยมาถักเป็นรูปร่างคนเอามาทำเป็นหุ่นกาครับ ผม ก็ตกใจเฮ้ยลุงเช่านั่นมันอะไรเนี่ย คือเราก็ไฟฉายส่องไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อย มันก็ไม่ค่อยสว่างมากแล้วก็ไม่ถึง ลุงเช่าก็บอกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกอุ่นไรกา เนี่ยลุงเช่าเอาสวิงไปวางแต่ไม่เย็นแล้วเห็นตั้งนานแล้วเห็นตั้งแต่ไม่เย็นแล้ววงช่วงหัวค่ำอ่ะไปดูดน้ำไม่เห็นแล้วไม่มีอะไรหรอก ชาวบ้านเขาเอาไปวางไว้ตรงนั้นแหละ เอาไล่กาไล่นกอะไรครับ แต่ก็พูดด้วยภาษาแกเมาๆนะผมก็ อ๋อโอเคโอเค คือเรามองเนี่ยมันก็มันก็คือหุ่นได้ไล่จางจริงๆวะเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันถูกลมพัดมันลมไปทางด้านซ้ายเลย คือหุ่นเนี่ย มันก็โดนลมพัดมันก็สะบัดไปตามแรงลมเออโอเคเราก็ไม่ได้คิดอะไรระหว่างที่เราช้อนๆไปเนี่ย คือลุงเชาแกก็บอก เออสองเดี๋ยวยังไงเนี่ย ลุงจะต้องแยกออกไปจากซองนะเพราะว่าลุงอ่ะจะไปปักเบ็ด พอดีเลยเนี่ยแกก็อุ้มเบ็ดมาเป็นเบ็ดไม้อะครับเบ็ดเบ็ดไม้ปัก ปลาปักมาเลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราก็โอเคลุงชาวไปไม่ไกลใช่ไหมครับโอ้ยไม่ไกลหรอกเนี่ย มองเห็นแสงไฟบนหัวกันไม่ต้องกลัวหรอกอยู่ห่างกันไม่ไกลอืมก็เดี๋ยวยังไงเองก็ค้อนไปเลยน่ะ สุดสุดทางอ่ะ ถ้าเกิดลุงปักเบ็ดเสร็จก่อนอ่ะแดีวลุงอ่ะจะเอาสวิงที่อยู่ปลายนา ดันกลับมาหาเองเราจะได้กลับกันเลย อืม โอเค พอเราวางแผนคุยกันเสร็จสับแล้วเนี่ย ลุงเชาแกก็หาใช้เดือนอะไร เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยแกก็แยกไปแหละ ครับ ผมก็ขึ้นมาพักมั่ง คือเราก็มองไอ้ตุ๊กตานี้ตลอดในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็มันมันดูน่ากลัวจริงนะบวกกับเวลาที่เรากำลังอากุ้งกันด้วยฮะมันคือมันเที่ยงคืนแสงจันทร์เนี่ยมันสว่างมากเลยตอนนั้น แล้วผมก็สังเกตนะเฮ้ยคือตอนแรกเนี่ย ไอ้หุ่นตัวนั้นอ่ะมันหันข้างให้เราในช่วงแรกนะแต่พอผมขึ้นมาพักครั้งที่สองเนี่ยคือหุ่นมันหันหน้ามาทางเราอะทีนี้เฮ้ยหรือหรือ หรืออาจจะเป็นเพราะลมเออเพราะว่าลมมันแรงอะคือต้นข้าวเนี่ยมันล้มหมดเลยอผมเลยคิดว่าอ๋อ อาจจะเป็นลมอเออ เราคงจะคิดมากไปเองอะไรมันคงไม่มีอะไรหรอกครับ ทีนี้เราก็ช้อนไปปุ๊บด้วยความที่ระยะมันค่อนข้างไกลบวกกับเราช้อนมานานแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อย เราก็พักบ่อยทีนี้พอจังหวะผมขึ้นมาครั้งที่สองเนี่ยหุ่นมันเอียงนะทีนี้ เอียงแบบไหนพี่สองเอียงหมายถึงคนยืนเอียงอย่างนี้เหรอเอียงดูอย่างนี้เหรออ่า เหมือนไม่ใช่ครับเหมือนมันเอียงมันจะล้มมาเหมือนโดนลมพัดแหละก็คือไม้ไม้ที่ตั้งหุ่นเนี่ยมันเอียงไปด้วยเลย คือเรามองเห็นจากระยะไกลๆนะร้อยกว่าเมตรเนี่ย เราก็มองดู เออสงสัยมันคงจะลงพักแต่ละคงจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้ เราก็คิดว่า อ๋อลมพัดเราก็หาไปเรื่อย เลยทีนี้ หาไปเรื่อยๆเลยก็ขึ้นมาพักอีก ทีเนี้ยหุ่นมันไม่อยู่แล้วหุ่นมันอาจมันหายไปแล้วครับ ผมก็คิดว่า อ๋อ มัน มันคงจะล้มไปแล้วแหละเพราะลมมันแรง ด้วยตอนนั้น ลมมันแรง ถึงขนาดที่ว่าเราได้ยินเสียงลมเลยอะเสียงมันก็ฟู่ฟู่มาตลอดเลย เราก็โอเคคงจะไม่มีอะไรเราค้อนไป เดี๋ยวคือเรามองไปทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็เห็นลุงแกปักเบ็ดไวมากไปแป๊บๆจะไปถึงท้ายแล้ว เราก็โอเคคงจะไม่มีอะไรเดี๋ยวสุดนานี้เราก็กลับแล้วคือเรามองเนี่ย อีกไม่ไกลก็จะถึงนะปลายนาแล้วโอเค เราก็ช้อนไประหว่างที่ช้อนช้อนเนี่ยมันได้เยอะบวกกับเราเอาไฟฉายเนี่ยส่องที่น้ำเพื่อที่จะให้กุ้งมันเล่นไฟแล้วกระโดดเข้าปักสายครับ เราก็ช้อนไปช้อนไปเพลินเลยตอนนั้น เรารู้สึกเหมือนคือในน้ำเนี่ย มันเหมือนมีคลื่นย้อนกลับมาหาเราอืมคือในตอนแรกเนี่ย ผมคิดเลยว่าอ๋อคงจะเป็นลุงเชาแหละที่แกอาจจะปักเบ็ดเสร็จแล้วแกอาจจะดันสวิงย้อนกลับมาหากัน ก็เหมือนจะเอาสวิงมาชนกันแล้วก็ยกยอขึ้นปุ๊บกะอะไรอย่างนี้แกผมก็คิดว่าโอเคแกคงจะดันกลับมาแล้วแหละ ในตอนนั้นน่ะผมก็เหมือนพูดกับคนเดียวเลยว่า โหลุงเชาได้เยอะเลย เดี๋ยวงไงเดี๋ยวเรากักกันเลยดีกว่า ครับพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บผมได้ยินเสียงลุงเชาแกตะโกนมาจากฝั่งด้านซ้ายอ่ะอ้าวไอ้สองเอ็งพูดกับใครเหรอคือตอนนั้นน่ะ ผมเชิงหัวไปมองเนี่ยเออคือตอนนั้นน่ะไฟเนี่ย ไฟที่แกหันมาหาผมเนี่ยมันส่องมาที่ผมคือเราหันไปเหมือนเอาหันหน้าชนกันน่ะมองกันน่ะ เอ้าแล้วเมื่อกี้ใครที่กำลังเดินย้อนกลับมาหาผมในร่องน้ำเนี่ย เออ คือ คือตอนนั้นเนี่ยผมก็ค่อยๆหันหน้ากลับมามองตรงข้างหน้าที่มันมีขึ้นน้ำดำกลับมาเนี่ย สิ่งที่ผมเห็นเนี่ย มันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลย มันคือหุ่นไล่กาตัวนั้นน่ะ เดินมาแบบคนเลยเหรอคุณสอง เดินมาแบบคนไม่ว่านะ มือจับสวิงมาด้วยแฮะเก็บเก็บสวิงปสวิงที่มัน เออเออสวิงที่มันอยู่ปลายนาเนี่ยครับ เหมือนกำลัง ดันสวนมาหาผมอะเออแล้วสิ่งผมเห็นเนี่ย มันเหมือนมีเงาดำๆอะที่กำลัง กอดอยู่ทางด้านหลังหุนแล้วเหมือนกำลังบังคับหุณครับแล้วคือเราไฟเนี่ย มันพอเราหันไปปุ๊บ มันก็หันตรงมาพร้อมกับ ระยะของหน้าเราใช่ไหมเราก็จะเห็นหุ่นเนี่ยกำลังดำมาหาเรา เรา เห็นเงาดำๆเนี่ยกอดจากทางด้านหลังหุ่นหุ่นเนี่ยไหลเข้ามาจะจะถึงผมแล้ว แล้วผมก็เฮ้ยขึ้นมาอย่างดังเลย พอเฮ้ยขึ้นมาปุ๊บไอหุ่นตัวเนี้ยมันก็ตกลงมาข้างหน้าผมเลย พร้อมกับสวิงที่มันมายังไงก็ไม่รู้เนี่ยอสวิงที่ลุงชาววาวไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าผมแหละพร้อมกับกุ้งปลาเนี่ยเต็มสวิงเลยเ ผมก็ตะโกนอย่างดังเลย ลุงเช่าผีหลอกผีหลอกแกก็บอกไปไหนผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนแกก็รีบวิ่งหน้าตื่นมาเลย คือตอนนั้นผมก็บอก ลุงเช่าผีหลอกผีหลอกผมก็ชี้ลงไปในน้ำเนี่ย ผมขึ้นมาบนน้ำปุ๊บชี้ไปในน้ำครับ คือลุงเช่าแกก็มอง มันก็แค่หุ่นเล่การผีเธอที่ไหนแล้วไม่มีหรอกครับ คือตอนนั้นผมก็เลยบอก ลุงเช่าแล้วไอ้หุ่นนี่มันมาได้ไง ตอนน้ำมันอาจจะพัดมาก็ได้มึงอาจจะคิดมากมันอาจจะลมพัดแล้วตกมาในน้ำอะไรเงี้ยผมก็เลยชี้ไปที่สวิงเนี่ยที่ก้นสวิงเนี่ยมันลอยขึ้นมาบนน้ำ เออ สวิงผมเนี่ย ก้นมันก็ลอยขึ้นมาบนน้ำเหมือนกันครับ ผมก็เลยบอกลุงเชาและไอ้สวิงเนี่ย มันมาได้ไง เออลุงเชาก็เอาไฟไปถ่ายไปส่องคือตอนนั้นเรามองหน้ากัน คือลุงเชาเริ่มเชื่อคำพูดผมแหละครับแล้ว สิ่งที่เราเห็นเหมือนกันเลยคือ ไอหุ่นตัวนั้นอ่ะมันหายไปตอนไหนไม่รู้ว่าไอตอนที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเออคือในร่องน้ำเนี่ย มันไม่อยู่แล้วแล้วเรามองไปได้หลังนาไอหุ่นตัวนั้นก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันครับ แล้วมันหายไปไหนเนี่ย คือตอนนั้น ผมก็เลยบอกลุงชาวแล้วหุ่นหายไปไหนครับ มันอาจจะจมน้ำไปก็ได้มันเป็น มันเป็นกระสอบข้าวอ่ะมันอาจจมน้ำไปโดนโดนน้ำอะไรเงี้ย แต่ก็พูดแบบเหมือนกบความกลัวเองเหมือนพูดแม่ผมกลัวด้วยตอนนั้น เออ ผมก็ ลุงเชาก็บอกสองปะเอาสวิงขึ้นกลับเลย คือเรามองไปในสวิงเนี่ย มันมีกุ้งปลาที่มันกำลังเต้นอยู่ในสวิงเนี่ยมันมาได้ยังไงไม่รู้ว่าคือตอนนั้นใจผมก็กลัวแต่ก็ต้องลงไปเอาอะเออ คือเราก็ลงไปเอาสวิงปุ๊บเอาของผมปุ๊บแล้วผมก็งมเอาไอ้อันนี้มันมายังไงไม่รู้เนี่ยเออ ผมก็เอากุ้งแล้วปลาเนี่ยใส่กระป๋องสีนะครับกระป๋องพลาสติกอีกอันใหญ่ๆเขย่าเขย่าปุ๊บลุงเชาแกก็มามองหน้าผม ครับแกมองหน้าผมแล้วแกก็ทำหน้านิ่งๆ ผมก็เลยถามลุงเชาเป็นอะไรปะเนี่ยแกก็กระซิบบอกผมอะสองไวๆหน่อยก็ดี เอาแล้วผมก็เลยงงนะลุงเชาพูดอะไรอย่างนั้นนะ ผมก็พยายามเอาสวิงอันที่สองเนี่ยกำลังเขย่ากุ้งแล้วปลาเนี่ยลุงเชาก็บอกสองปะเล่นมือหน่อยแกก็ยื่นมือมาให้ผมจับ ผมก็จับมือแกก็ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปุ๊บสายตาแกเนี่ยมองไปทางด้านหลังนายอย่างเดียวเลย ผมก็เลย ด้วยความสงสัยด้วยแหละ ก็เลยหันไปมองด้วยกันเลยทีนี้คุณวีเชื่อไหมไอหุ่นตัวนั้นมันกลับไปอยู่ที่เดิมอะ ไอ้ไอ้หุ่นตัวนั้นน่ะมันกลับไปอยู่ที่เดิมในสภาพเดิมเลย คือหันข้างให้เราเหมือนเดิมเดะเลยเออ คือคือตอนนั้นเนี่ยเราหันมองที่เดียวกันเลย แล้วต่างคนต่างยืนเงียบแบบผมนี่ ยืนเงียบแบบ คือมันไม่รู้จะพูดคำไหนดีอะตอนนั้นคือมันต่างคนต่างยืนจ้องเงียบๆอย่างนั้นน่ะครับ สักพักหนึ่งเลยคือ ไอ้หุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วทีนี้แขนสองข้างมันอะสะบัดไปมาสะบัดไปมาสะบัดไปมาแรงๆเลยจะเหวี่ยงไปมา เออเออเออพอเหวี่ยงไปมาปุ๊บเราสังเกตเนี่ย คือแสงไฟมันส่องเพราะมันใกล้ถึงแล้วครับ เราเห็นว่าลักษณะของหุ่นเนี่ย น้ำมันยังหยดอยู่เลยอะหมายถึงว่าเหมือนกับว่ามันเพิ่ลงน้ำมาใหม่ๆ แล้วมันก็ ขึ้นไปอยู่ที่เดิมของมันยังไงผมก็ไม่รู้นะแล้วไอ้ที่มันสะบัดคือมันสะบัดน้ำตัวมันให้ไม่เปียกใช่ไหมเปล่าอะพอมันสะบัดปุ๊บสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยคือ เรามั่นใจแล้วแหละ ว่าไอ้ทุกอย่างมันไม่ใช่ลมแน่นอนนะเออ เพราะว่าไอ้หุ่นตัวนั้นอะมันหันมามองเราสองคนนะทีนี้พอหันมามองเราสองคนปุ๊บเราคือมันอัตโนมัติเลยตอนนั้นอะ คือวิ่งกันไปคนละทางเลยแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือบริษัทเลยตอนนั้นนะเราไม่รู้ก็เข้าบริษัทกันได้ยังไง ผมเนี่ยไปทางลุงเชาเนี่ยไปทางเลยเราไม่รู้ คือตอนนั้นน่ะแยกกันไป ผมไปทางด้านข้างนาลุงเชาวิ่งเข้าป่าไปเลยคือไปกันคนละทางเลยตอนนั้น ครับ ไปเจออะไรทีหนึ่งอยู่ในโรงงานแล้วออ ก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อผมฟังที่เขาเป็นหัวหน้างาน ครับพ่อบอกโอ้ย ด้านหลังอ่ะขนาดกูเป็นคนหาปลาแท้ๆกูยังไม่ไปเลยตอนกลางคืนนะเขาไม่มีใครไปหรอก ครับ เมื่อก่อนน่ะ เมื่อสมัยเปิดบริษัทใหม่ ๆ เขาไปปักหน้าดิน เขาเอารถแมคโครไปขุดอ่ะก็เจอพวกโครงกระดูกคนเนี่ยโอ้ยครับ ขุดไปก็เจอโครงกระดูกไม่รู้ดอกกี่ศพแล้วแต่มันเป็นโครงกระดูกที่นานมากเลยแล้ว ไปสืบประวัติจากเขาเจ้าของที่เดิมๆ เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย มันเคยเป็นสื่อสารมาก่อนเป็นสื่อสารของเขาเรียกว่าอะไรกูโบหรือเปล่ากูโบสื่อสารอิสลามสื่อสารอิสลามครับ อ่าใช่ครับ เหมือนกับผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมศพมันยังอยู่หรือเขาเอาไปไม่หมดผมก็ไม่รู้นะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า อิสลามเขามีล้างป่าช้าอะไรอย่างนี้ด้วยเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้ อ่าไอตรงนี้ผมไม่รู้เลยนะแต่ก็บอกว่าขุดไปเนี่ยก็เจอ หัวกระโหลกมั่ง เจอกระดูกมั่ง อืมไม่รู้ต่อกี่ศพอ่ะแต่เขาก็ผมไม่รู้นะว่าเขาไปทำยังไงอันนี้พ่อก็ไม่รู้ว่ามันนานด้วยแหละเขาบอกโอ้ยไม่มีใครไปหรอกเขาเจอกันต่างๆนานา ครับ ตอนที่พ่อไปพ่อก็เจอ ก็เลยถามพ่อว่าเจอแบบไหนพ่อบอก โอ้ตอนนั้นไปไปจับกบเนี่ยจะเดินไปคนเดียวเนี่ยแหละจะไม่เป็นคนไม่กลัวผี ก็เดินไปเลยร้องเพลงคนเดียวเลยสมัยนั้นแกก็อุ้มวิทยุไปอะไรเล็กแกก็เดินหากบไปครับ ระหว่างที่เดินเดินเนี่ย แกก็เดินอยู่ใน อ่าในนา บางครั้งเนี่ยแกก็เดินลงไปในนาเลยใน ในในต้นข้าวเล็ก ๆเลยที่มันขึ้นเนี่ยแกก็เดินลงไปเลยไปจับกบก็ดังจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บไอ้ระหว่างที่แกเหยียบน้ำเนี่ยแกแกแกจับเสียงของปีเท้าแกได้ แต่ระหว่างที่แกกำลังวิ่งเนี่ย แกหยุดวิ่งแล้ว แต่เสียงไอ้จุ๊บจุ๊บเนี่ยมันยังตามหลังมาอยู่ เออครับ แกเลยมั่นใจว่ามันกำลังมีคนเดินตามแกอยู่ตอนเนี้ยแกก็เลยตัดสินใจฮะจะหันไปมอง ครับ แกหันไปมองเห็น แกหางตาเนี่ยคือ แกเห็นเป็นคน ใส่เสื้อเหมือนชาวนาเนี่ยฮะใส่หมวกสีเหลืองๆเป็นหมวกแบบหมวกชาวนา หมวกฟาง แต่แกเห็นแค่หางตา เนี่ยแกรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่นอนนะเพราะว่าแกหันมองด้วยหางตาเนี่ย มันมันโป่งไปเลยเหมือนแกเห็นแค่เสื้อไม่เห็นคน นะคือแกเห็นในความมืดอย่างเงี้ยมันมัน คือลักษณะเนี่ย มันมันดำมืดไปเลยอะแต่รูปร่างเสื้อเนี่ยเห็นชัดเจน แต่แกบอกว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเลยเห็นเป็นแบบก้อนดำๆเนี่ย มันคนใส่เสื้อแต่มันดำไปเลย เ พอแกเห็นอย่างนั้นปุ๊บแกก็วิ่งกลับเข้ามาในโรงงานเลยแกก็บอกว่าโอ้ยด้านหลังอะไม่มีใครไป ขนาดกูยังเจอ เออ คือสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังนะ ครับ แล้วปุ๊บแล้วผมเอาเนี่ย ก็ได้ไปเจอประสบการณ์เนี่ย ด้วยตัวเองกัน ก็คือร่างเงาดำๆเหมือนที่พ่อเจอเลยอืมแต่เราไปเจอกันในแบบอีกลักษณะหนึ่งครับ ก็เรื่องราวของหมู่บ้านสยองคร่าวๆก็มีประมาณนี้เลยโอ้โหท็อปฟอร์มอีกแล้วครับ ท่าน พี่สองพี่สอง เอาครับ ผมถามหน่อย วันนี้เนี่ย พี่สองรีบไปไหนไหมเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วรีบไปไหนไหมก็ไม่ไม่รีบไปไหนครับ ผมมีเรื่องหนึ่งที่คิดถึงมากอ๋อพอดีผม เออ ผมมีอยู่เรื่องหนึ่งไม่รู้พี่พี่สองจะจะสะดวกไหมนะ เพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสพาพี่สองมาเล่าในในในใน u t u b e เลยสักที เป็นเป็น เป็นเรื่องที่พี่สองไปเล่า กับพี่โน้ตไว้ในวีซิงนานมากจำเรื่องที่ตกปลาได้ไหมครับ อ๋อจำได้ครับจำได้เออเดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากสายของพี่หยกไปเนี่ย ผมเชิญพี่สองอีกมาเล่าอีกสักเรื่องให้ผมหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับ ก็เป็น เอ่อชื่อเรื่องอะไรนะจำไม่ได้คืนตกปลาสยองเออเออใช่ใช่คืนคืนตกปลาสยอง ใช่ใช่ใช่ใช่อ๋อได้ครับได้ครับแด้เดี๋ยวไงสแตนบายรอครับได้จริงๆผมมีเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของอาผมเองเหรอ เอาปะล่ะแกชื่อว่า เอาอย่างนี้อ่อันนี้ผมเกินเรื่องให้ฟังก่อนอ่าก็คืออาผมเนี่ย ชื่อว่าอาแมวอืแกมีสามีฝรั่งครับ แล้วแกได้ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในพื้นที่ของเขตชนบทครับแล้วสุดท้ายเนี่ย บ้านหลังนี้ก็สร้างความสยดสยองให้แกแบบสุดขีดเลยเรื่องนี้ อืมลองดูแล้วกันถ้าพี่สองยังไหวนะ ถ้าพี่สองยังไหวนะ เอาเรื่องบ้านนี้มาปิดท้ายหลังพี่อังอีกทีหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้า พี่สองต่อจากอ่าพี่หยกอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพี่โน้ตเล่าแล้วก็จะเป็นพี่อังแล้วก็พี่สองปิดท้าย ถ้าถ้าไหวนะ แต่ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรได้ครับ ได้ โอเคพี่สอครับงก็เด็กยวังไงเดี๋ยวสแตนบายรอครับ ได้ ก็ชื่อเรื่องนี้เลยครับ ผมคิดชื่อเรื่องไว้แล้ว อ่า อ่าบ้านอสุรกายแล้วกัน บ้านอสุรกาย อ๋อที่ให้ชื่อเรื่องไว้ใช่ไหม อ่าถูกต้องครับ อ่า ได้ได้ได้งั้น เรื่องนี้เด็ดจริงอะประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องนี้นะฮะ หมู่บ้านสยอง เหตุการณ์เเริ่มต้น เริ่มต้นจากการที่โรงงานโรงงานหนึ่งมา มันไม่ใช่โรงงานสิ มันเป็นเรียกว่าอะไร อู่อู่เก็บซากรถเหรอ อ่าใช่เป็น ถูกต้องครับก็เป็นเหมือน เอ่อ บริษัทที่เป็นเหมือนประกันด้วย แล้วก็เป็นเหมือนแบบซ่อมรถ รีโนเวทรถให้มันกลับมาใช้ได้เลย ก็ขี่ได้เลย เป็นรถมือสองส่งขายกับโชว์รูมทั่วประเทศต้องพูดคำนี้เลย ครับ แต่บางครั้งบางคาเนี่ย ลูกค้าเนี่ยมายืนด่าหน้าบริษัทเลยนะยืนตะโกนด่าหน้าหน้าบริษัทเลยว่า มึงเอารถผีมาขายกูทำไมเหมือนเขาไปสืบมาได้อะว่าบริษัทหลักอะอยู่ตรงนี้เขาตามมาด่าที่เลยก็มีเนี่ยตามมาด่าอยู่ในบริษัทเลยเออมึงมึงเอารถผีมาขายกูทำไมเดี๋ยวกูจะบอกคนนู้นคนนี้ทั่วเลยว่ามึงเอารถผีมาขายกูอะไรเงี้ยยืนตอนนั้นผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ แต่ที่ผมจำความได้ละเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะได้ฮะแล้ว แล้วก็มีใครต่อใครหลายคนเนี่ย ที่ซื้อรถพวกนี้ไปเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปเจออะไรกันบ้างมันก็มีหลายเจ้าเยอะเลยหรอ เยอะเลยครับ เพราะว่าเขาส่งขายให้กับโชว์รูมทั่วประเทศเลยอ่าไม่ไม่ถึงกับทั่วประเทศนะทั่วจังหวัดปทุมธานีต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า เอาพี่แล้ว ปัจจุบันนี้เอาเอาเท่านี้พอ